ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับ วันนี้อยู่ในเกมซูเปอร์มาร์เก็ตของกาบพีจีกันนะครับผมจัดเบสสามกันไปก่อนเลยทุนมา333บาทนะ ครับนะมาล้างครับมันก่อนเหมือนเดิมเลยนะ ครับเมื่อก่อนในก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับนะมามามาไม่ได้จัดเกมนี้มานานกันเลยนะครับเมื่อวันนี้มันจัดกันสักหน่อยดีกว่ามาดูว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับ ลองดูลองดูลองดู ขอล็อบสเตอร์แบบเต็มกงเต็มกราฟอะไรอย่างนี้ได้ไหมกุ้งอ่ะ กุ้งอ่ะ มาให้กูหน่อยคูณสองไว้ดอกนี้ เบาจัด ขอเขาฟงเขาฟรีหน่อยก็ยังดีเด้อเกมนี้ไม่มีซื้อฟรีนะครับเมื่อนะหมุนกันยาวไปครับผม เออดอกนี้มาแล้วแอปเปิลไปไงต่อชีสมาต่อครับผมมาคุงล็อบเตอร์มาไหมโอ้โหนี่ไงมาจนได้ไง แล้วมันมาจนได้ไงแล้วตัวคูณมาแบบนี้คูณ7หมับเข้ามาไปก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกไป 84 บาท ครับ ผมจัดไปดีมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยส่งมาดีอยู่นะไปขอยักขยับไปกันสักนิดนึงไปเบ็ด6กันเลยแล้วกันนะขยับไปทีละ3นะครับผมวันนี้ เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยอย่าเงียบอย่าเหงาดิเพื่อน อย่าเงียบอย่าเหงาดิวะสเก็ตตงสเก็ตเตอร์มาหน่อยมา อย่างนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะ อย่างนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้ามาทรงนี้ เพื่อนสวยๆนะเพื่อน เออ กลวยหอมมาไปไงต่อ ไหลๆหน่อยดิวะโลเอ้ยเออมาเว้ยมาเว้ยไปไงไข่ไข่โอ้โหไข่เต็มกราฟเลยแต่ไม่แตก อยากเข้าฟรีอ่ะเมื่อนไม่ไม่เข้าฟรีให้ผมเลยว่ะเข้าฟงเข้าฟรีให้กันหน่อยดิเอ้โหลไปไปเบ็ดเก้ากันต่อเลยแล้วกันนะครับนะเพิ่มไปทีละสามนะครับอุ้ยสเก็ตเตอร์สองตัว แล้วเมื่อจังหวะนี้สเก็ตเตอร์สองตัวแล้วขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเมื่อเข้าฟรีเกมโอ้โหแต่ไม่มาว่ะ มึงให้กูลุ้นทำไมวะนี่อ่ะลุ้นแป๊บเดียวเองแล้วไม่มาด้วยนะดีๆหน่อยเออดีๆหน่อยอย่างนี้ไม่สวยแล้ว หอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยทรงเกลือจัดเลยเมื่อนเค็มปืดเลยนะโอ้โหหมุนไปหมุนมาเหลือร้อยเดียวแล้วเพื่อนอะไรวะเนี่ยหมุนไวจัดเลยหมดไวจัดเลยมามามามามา เออ ดอกนี้ไปไข่แล้วไปไงต่อสูไว้หูย ตัวแพงมานะ ตัวแพงมานะจังหวะนี้นะแล้วไหลซะด้วยไง แล้วมันไหลซะด้วยคูณ2ไปหมับเข้ามาดอกนี้เอาเรื่องกับผมห้าสิบแปดบาท มามาขอเข้าฟรีจบเลยจริง คือถ้าได้เข้าฟงเข้าฟรีอะไรเงี้ยมันยังได้อยู่ไง หมับไปยี่ห้าบาทอีกดอกหนึ่งครับผม มันคือมันก็แตกอยู่นะ มันไม่ใช่มันไม่แตกนะเมื่อแต่ว่าแต่มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไปเป็ดสิบแล้วกันลองดู ผมว่าเบสิบเนี่ยกำลังดีล้างกราฟกันนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมนะสเก็ตเตอร์มา 2 ตัวอแล้วสเก็ตเตอร์มา2ตัวแล้วขอหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีจัดมาสักทีเถอะจัดมาสักทีโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาหูเต็มกราฟอยู่ดอกนี้ไปไงไหลไหลซะด้วยไงเออมาดิครับ แล้วตัวคูณมาซะด้วย ตัวคูณคูณสี่ไปมับเข้าไหร้อยกว่าบาทนะได้อยู่ได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยไปหมุนกันต่อหมุนกันต่อ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 ูณสองไปหมับเข้าให้สามสิบสามบาทฮึบฮึบฮึบฮึบโอ้โหชิบหายเลยเหลือสองบาทอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันหมดไวเกินมามึงเอาไปหมดเลยไป มึงเหลือแค่นี้มึงจะเหลือทำไมวะหมับโอ้โหแล้วยังจะได้อยู่อีกแล้วมึงยังจะให้กูอีกเนาะศูนย์จุดหกก็ยังจะเอามาให้กูเนาะไป